เรามาดูกันต่อนะคะในฟังก์ชันตัวที่ 3 ก็คือฟังก์ชันในการหาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข หรือว่าฟังก์ชัน average if นะคะโดยรูปแบบฟังก์ชันนะคะเท่ากับ average if แล้วก็ค่า r rank นะคะก็คือช่วงเซลล์ ที่มีเงื่อนไขที่ระบุใน criteria criteria ก็คือเงื่อนไขที่ระบุโดยจะเป็นตัวเลขหรือข้อความก็ได้ค่ะ แล้วก็ average rank นะคะหมายถึงช่วงเซลล์ที่ต้องการให้หาค่าเฉลี่ยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ค่ะ ดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างต้องการหาค่าเฉลี่ยเฉพาะ product ID ที่มีรหัส B07 เท่านั้นนะคะเรามาทำนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะ เอาเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการหาผลลัพธ์นะคะ จากนั้นใช้คำสั่งที่แท็บฟอร์มูลาค่ะ insert function นะคะทำการค้นหาฟังก์ชันนะคะ เราจะได้ dialog ของฟังก์ชัน argument ขึ้นมานะคะ หลังจากนั้นเราทำการกำหนดค่า rank นะคะ ค่า rank ก็คือในช่อง product id นะคะเลือกกลุ่มเซลล์ใน ค่า product id นะคะ criteria ก็คือหาค่าเฉลี่ยของระ product id ที่มีรหัสเป็น b 0 7นะคะ average rank ก็คือเราหาค่าเฉลี่ยนะคะ ซึ่ง average rank นะคะ จะเอาค่าของ total price นะคะ เราก็ทำการเลือกช่องข้อมูลในช่อง total price มานะคะ เสร็จแล้วคลิก โอเคค่ะ ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของ product ID ที่มีรหัส B07 ตามที่ต้องการค่ะ ฟังก์ชันตัวที่ 4 อยู่นะคะ เป็นฟังก์ชันในการนับจำนวนแบบมีเงื่อนไขหรือว่าฟังก์ชัน count if ค่ะ โดยมีรูปแบบฟังก์ชัน ก็คือเท่ากับ count if แล้วก็ในวงเล็บนะคะ เป็นค่าแรงนะคะก็คือช่วงเซลล์ที่มีเงื่อนไขที่ระบุในคุณทีเรียนะคะ แล้วก็ตัวคุณทีเรียก็คือเงื่อนไขที่ระบุโดยจะเป็นตัวเลขหรือข้อความก็ได้ค่ะ ดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างต้องการนับเฉพาะ product ID ที่มีรหัส c 1เท่านั้นนะคะต้องการนับตัว product ID ที่มีรหัส c 1เท่านั้นนะคะ วิธีการก็คือเราเอาเมาส์ไปคลิกช่องที่เราต้องการหาผลลัพธ์นะคะ แล้วก็ไปใช้คำสั่งที่แท็บ Formula ค่ะ Insert Function ทำการค้นหา ฟังก์ชัน count if เราจะได้ dialog agreement นะคะของฟังก์ชัน count if นะคะก็คือมีค่า rank นะคะ ค่าแรงก็คือเซลล์นะคะที่เราต้องการหานะคะช่วงข้อมูลของ Product ID นะคะแล้วก็ criteria ก็คือเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขก็คือเราต้องการนับ Product ID ที่มีรหัส C11 นะคะเท่านั้นนะะเสร็จแล้วคลิกโอเคนะคะก็จะได้จำนวนนับนะคะที่ Product ID ที่มีรหัส 41 ค่ะ